Learning คืออะไร E-learning เป็นการเรียนที่ตอบสนองต่อการเรียนในลักษณะทางไกล หรือ distance learning ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเรียนในสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาจากสื่อที่ได้รับการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ ในลักษณะสื่อผสมมัลติมีเดีย เน้นความเป็นนอนลีเนียมีกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับเนื้อหา มีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบให้ผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจได้ เนื้อหาจะถูกแบ่งออกเป็นหน่วยหน่วย เมื่อศึกษาแล้ว ผู้เรียนมีหน้าที่อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สอบถามปัญหากับเพื่อนร่วมชั้นทางอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นผู้สอนอาจนัดหมายผู้เรียนมาพบ แต่ไม่ใช่เพื่อการสอนเสริม ผู้สอนสามารถใช้เวลานั้นในการเน้นย้ำประเด็นสำคัญสำคัญที่ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนมักจะเกิดปัญหา หรือตอบปัญหาที่ผู้เรียนพบจากการที่ได้ศึกษาด้วยตนเองแล้วก่อนที่จะมาเข้าชั้นเรียนนั่นเอง โดยสื่อ e-learning จะมีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา นำเสนอเนื้อหาแบบมัลติมีเดีย นำเสนอเนื้อหาและมีการเชื่อมโยง มีการโต้ตอบ และมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือกับผู้อื่นได้ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และให้ผลป้อนกลับโดยทันที นอกจากคุณลักษณะที่สำคัญตามที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ประโยชน์จากการใช้ e-learning เพื่อการเรียนการสอน ยังมีอีกมากมายดังนี้ ช่วยในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพราะถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางมัลติมีเดีย และช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้า และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างละเอียด สนับสนุนการให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของตนเอง และเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองได้ หรือ self paced learning มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และกับเพื่อนๆ ผ่านเครื่องมือต่างๆ เช่นแชท เว็บบอร์ด เป็นต้น และการส่งเสริมการเรียนรู้ใหม่ ๆ เนื้อหามีความทันสมัย และตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆ ในปัจจุบันเรียนได้จากทุกที่และทุกเวลา anywhere anytime และยังลดต้นทุนในการจัดการศึกษา ปัจจุบัน e-learning ได้รับความนิยม นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีหลายองค์กรใช้สื่อ e-learning เพื่อการฝึกอบรมพนักงานในองค์กรอีกด้วย e-learning จึงมีใช้งานเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ปัจจุบันสื่อ e-learning ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนออย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องเนื้อหา การสื่อประกอบ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทำให้ e-learning มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้มากขึ้น จึงไม่น่าแปลกใจเลยนะคะ ที่สื่อ e-learning จึงยังได้รับความนิยมใช้ทั้งในสถานศึกษา และในองค์กรต่างๆ